มาพบกับเพลงต่อไปเลยนะครับ กับบทเพลงที่มีชื่อว่า ดอกแก้วครับ กับผมนาวสไปซี่ แก้วดอกนี้หอมดวนลึกดีพี่อยู่ทุกวัน ลิ้นเจ้านั้นสัมพันธ์ใจพี่ปองพักดีเสมอ น้องหามผ่องพัน ทุกคืนพี่ขวัญ ทุกวันพี่เพลอ หานใจ แก้วใจจ้ารู้ตัวไม่ว่าห้ามหน้าพิรม โอ้พระลมคงปันเสกสันให้สดใสสวยปนโศหวานปน lại nhau chơi kèo phong xây แก้วใจเจ้ารู้ตัวไม่ว่าหมาพิลมโอ้พระลมคงปันเสีสันให้สดใสสวยปนสุขหวานปนสา ในความมืดเอ่